วัสดีค่ะนักศึกษาที่น่ารักทุกคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชานาฏศิลป์สำหรับเด็กประถมวัย ในรายวิชานี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมาย และความสำคัญของนาฏศิลป์สำหรับเด็กประถมวัย การจัดประสบการณ์นาฏศิลป์สำหรับเด็ก พัฒนาการด้านดนตรีของเด็ก บทบาทของดนตรีที่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็ก การเลือกเพลง การประดิษฐ์ท่ารำ และเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมนาฏศิลป์ให้กับเด็ก วิธีการสอนนะคะ และช่วงท้ายเราจะมาฝึกรำนาฏศิลป์กันค่ะ Thank you.